ว่าแตจีปนนาจีแล้วแต่จีปนนาดิงตั้มมามาอีน่ะสดแล้วก็เลยตุนี่เป็นดูยันเยจังนะต้มสังมามานี่นะอัดอดีกะคงแก่นบนาเป็นเดน่าใช่มาหฮาจิมาบังหินะสนีนี่จังหินะนับเวกพิวนะอีน่ะลุงดำโกอินทุงเอ็ดนะนุงไปหำตังดิวนะฮิปันหินะงจอนวะวมิงบางหินะเกนเสเสอตุง bài tuong gen se se cái hiểm chỉ là cái biển của mà in phá dấu lộ cái chăng à mi in công hôn à, thung na te à ông cái phê là pin na của mà in tung dấu khổ lộ hiền ý là ai yang là nung tel xem đi ngun na giống thum pa in có bé nào này lúc mà mà cái chăng hòa <laughs> nát nuôi nát nuôi chăng bền bảo lập đàn hiện tại nó chỉ nào giống thì ai phía rồi nè rồi ai tặc phí mà hiền à ไอ้คัดไปไปคักดีมามาโอ้โลตัวช่างนุ่งล้ำของวงนั่นนาโตนาปังเตะดำลูอ่าก็ไปขจูมามาเลยงตัวตรงฮีตัวจัง อ่าบังบังฮีเลยจีไมนี่เอนะกูคงพะโจก็บเพียวตรงเห็นะนุ่งพาคำตังนาดีหัวนะตัวปามินโตถุมนวมิงอ่าฮีอินเปอลัมดังเปียกาปัจนัยเปียกดานอ่ะฮีเป็น kum tampi ka zon hang ina a i thei sama bangina mu pak lo chi ni ina ai ăn piak ni pen to pa, a à, to pang piak đàn, ba lam dang dan mo a à, thanksgiving ni a ofang nga sak ina thanksgiving ni a à, ofang nga sắc, lam dang mà mà ai chăng a to ni bang pen ki ging khol lo pi a por pi an vak bang si hi อจิจะละกิตกิตวกอากิตวกดันลำดังมาไว้จังฮะตัวจังฮะโตเป็นคริสต์มาสนี่ยังอ่ะี่เซยเบอืมเอ้ะตัวจังฮะเอ่อก็เป็นอากิยังนาฮิเวลอวันของอากิตวกคอลเบกีน่ะตัวนี้นิวเยนี่ยก็อากิยักดิ้งฮิปันนิวเยนี่ยกี่ปียังดิ้งฮิปันตัวจังนิวเยียร์ first week อ่าลุงดำกูเบียกเพียงนางนี่สักเทีเดียงเอ็นะตอนตอนนั้นตัวปานะฮีนี่ทุกปีแต่งอักิเปลูลดิงังกี่ยวตัวนะหุ่นต้มนูขัดสัวอล้ำดังมาใหม่นะทุพังตัวปังทุพังเปียงนาฮีจีนะอัอกิมูนาขัดฮีจีนะแต่จริงปังว่าไหม่นะฮีอินตั้งอ่ะมาดูล้ำดังทุขัดเปลียนอ่า อักตุบาค่ะปอดปีทุ่งเอ็ดดิ่งเป็นก็อินะอักิเสจังอินะเอ่ออินทักกันอีกของอุจังอินะไม่กุ้งของจังอินะฮิโซเลหอยโลดิ่งกจีนะชามาตุกจามนุยนะอ้ยาฮิโลฮีฮิตะทุพังหานาดิ่งหุยจีนะตัวเล็กตัวนี้อะกรลุงชิมซุงข้าบังลูดิมจีเลยอ่ะตัวไปสุเป็นปัศยนตักปีเป็นเล็กตัวบองบองกวางสุงะกินยามเขียดตะกังไปมาบังอินะ bốc in sung à chỉ mai ni à dùng họ họ nói tiếng dùng hội con hết lù ý tại khàn cái chất mà mà tá từng tôi câu từng dùng à đính phiếu dùng à xiang thù sắc giống ấy con lù chỉ mai ni à. อารมณ์สิบสองเปอร์เซ็นต์นี่นะกินยำแค่มา มาลิตรงบองบองบุกสูงไปมากบางอย่นะตัวนี้ก็อีน่ะของไปยี่จีน่ะอารมณ์สิบสองเทศนาขันนี่อีน่ะตัวจังตัวก็ง่ายสุดหลายตักมาบังง่ายสุดโตขาเก้มจีเลยปอร์เซ็นต์วางเล็นไหนน่ะได้ตักวันตุ้งปนี่น่ะ จิิิงกกกกี้สุุนนะ전기갑수기나그인수와지지단갑뭐ลุงซิมซองสวกดีดีฮะนี่นะตอนเช้าก็ยังตอนนี้ปอดปอปพิทุงเอ็ดฮินปีน่ะอินทุงเอ็ดดานาสาขาปีน่ะ ทุกทุกเหตินเปียดิงกิจะอนุนุงเป็นอ่ะอินเตอร์แต่ดิงทุกเหตินเปียดิจิจะอ่ากระเป๋าดิ้งจะแบบตั้มเป่าที่นอนเลยตอนนั้นอ่ะลำดังตะกะลอนนาขัดงะใก่จังอ่ะนนะอะตัวจุยมาตัวอินไวเป็นอ่ะไม้ขาดจังอ่ะอีโตอีโตหันหันนี่นะมีนเป็น closing ดิ้งเป็นอาคาบังหาอางกกเป็นก็นี่ปีนี้วาลสุงกักครูสิงหิอีน่ะลำนั่งมามาอีน่ะบ้านเต้น่ะปุุบดิ้งมาปุุบดิ้งมาลงตีชาลูไอจังหาก็มาตรงเขียนงำมูกก็ล้อมนูบังเป็นกระไซทู่ดิ้งอตีชาโจจังหากระสังกำเต็งมั้งก็ล้อมนูฮิละกระสังกำเต็งเขียนปั่นบางครั้งยังจีเลย abe à, sa huna zong ki khel ki khel zel the cha <laughs> sai tu ding chi i thu ling liền mà tình phần cô mà kiến kiến nổm nổn lo hi ta thế là i thu mà đồ ăn ăn này cái sao bà zong ki khel thế lại chẳng à mô ở đó nữa thế là tua tua to cái cái chi chaมันลาฮิโตวัดวัดฮิโตวัดบัดเดระแต่อินจงเป็นเอาอีเป็นและกระดิเป็นจงฮิเก เอดาก็ดิเป็นอห่วงอห่วงมามาอินมาใส่น่ะอินสุงอันนี้นะอันนี้นะจีดานฮิเดนเกยไอ้จ้าอามุนโตต่อไอจีเอ็นกากนี่นะขัดกิซัมเล็กขัดกิซัมฮิเดนนี่นะตัวตัวไอ้จีไปตัวตัวฮีนะตัวตรงเป็นก็ได้เป็นฮิตัวนหลูนี่นะกิซัมตัวตัวชื่อเลยตัวชื่อเลยจีตั้มปีอมอ่ะเฮียนี่นะอ่ะหุ่นอ่ะตัวปันเปียกเปียวเปียวตัวไรตักอักกิจวัตร ka à, lak hít ding điện bek ông ấy omai changa chi là cái na ke jo akham khani sung bang nga khong ai ngai na nau lên là ai ja le băng ayanga là mai ba là hị à, hội liếm xài sai chỉ chi na là sum trong pen câu lấy rộng man hít bek mà cái à, cái tận này manu lệ à câu câu thả tổ bek mà hi cái ý là băng ma là tôi lại tắc kỳ là à ốm bek bek bàn tay nặng proof ngầm na lệ la ding pruk ngam rõ za la ding to za lang lang ngam lo pa mo hita chi na to alabek hi o là mai lama tôi to pa ờ, cô cả kalak ngam ma bông na aman jong ong sik ding hi chi na up na to bek ala hi là thu thunget na jong mai lama tìm tin pya zel ni ira anu nung pe na đã về gu na nung pai chết na di na khat chết ti na phun xịt dấu nọ lộ đến khai thì đó à, tòa ông gen nom lại in tàu pan ra ngày khất chết phòng bị tà hen Amen, amen.